มาอีกครั้งนะคะ หลังจากที่เรารู้เรื่องการวางแผนมาแล้ว เราจะมาเตรียมการก่อนการผลิตกันนะคะ การเตรียมการก่อนการผลิตอะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมักจะยึดว่าเป็นการเตรียมการหลังจากที่เราได้บทมาแล้ว ดังนั้นกระบวนการที่เราจะทำต่อไปนี้เป็นกระบวนการที่เราทำหลังจากได้บทภาพยนตร์มา หรือบทโทรทัศน์นะคะ เรื่องแรกที่เราต้องทำก็คือการแยกบทเพื่อการถ่ายทำการแยกบทเพื่อการถ่ายทำหรือทำ breakdown script เนี่ย มันเป็นการที่เราเนี่ยนำบททั้งหมดมาแล้วก็มาแยกว่ามีบทไหนหรือซีนไหน ที่ใช้สถานที่ถ่ายทำเดียวกันนะคะเขาจะไปถ่ายทำฉากกระโดดไปเลยนะคะที่สถานที่เดียวกันหรือรวบรวมออกมาเป็นกลุ่มนะคะว่าถ้าเดินทางไปแล้วแวะถ่ายตรงนี้ แล้วก็ไปแวะถ่ายตรงนี้นะคะ ซึ่งจะไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องกันตามบท แต่จะเป็นการถ่ายตามสถานที่ถ่ายทำ เพราะฉะนั้นคนที่สำคัญตรงนี้ อีกคนหนึ่งที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือคนที่ดูความต่อเนื่องหรือ ที่เขาเรียกกันว่า continue นะคะ เพราะฉากมันจะกระโดดไปกระโดดมา เพราะฉะนั้นนักแสดงเสื้อผ้าหน้าผมฉากทุกอย่างเนี่ย มันจะต้องเป๊ะๆนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของใบแยกซีนนะคะ ตัวอย่างของใบคอลชีตนะคะ เพื่อจะให้แยกซีนเนี่ย คือให้เห็นว่าแต่ละซีนเนี่ยต้องใช้นักแสดงอะไรอย่างไรคอลชีตเนี่ยไว้แจกนักแสดงว่าในช็อตเนี่ยเขาจะต้องแสดงร่วมกับใครอย่างไรนะคะ ซึ่งทั้งสองแบบฟอร์มเนี้ยเดี๋ยวเราจะแขวนไว้ให้บนเว็บ ซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาหาสถานที่ถ่ายทำ การหาสถานที่ถ่ายทำก็คือการจัดเตรียมบรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ใช้ทำในฉากภาพยนตร์นั้น แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน เพราะว่ามันจะเกี่ยวโยงไปกับการจัดเครื่องมือการใช้ไฟนะคะ สถานที่นั้นเป็นภายในหรือภายนอกนะคะ หรือจะถ่ายในห้องผลิตรายการในสตูดิโอหรือว่าจะถ่ายสถานที่จริง อันนี้ต้องต้อง คิดอย่างละเอียดแล้วก็แจ้งอยู่ในแบบฟอร์มนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องมีการเตรียมฉากไหมมีวัสดุประกอบฉากหรือเปล่า ใช่ไหมคะ เครื่องแต่งตัวแต่งหน้า มีวัสดุกราฟิกไหมมีวัสดุรายการไหมมีการติดตั้งฉาก หรืออุปกรณ์การผลิตอื่นๆนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกนักแสดง เพราะว่าการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากนะคะ บุคคล คนนั้นจะต้องเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราว ให้เรื่องของเราเนี่ยมีอัตรสและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการสร้างนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้สำคัญมากค่ะการจัดทีมงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องดำเนินการจ้างใครบ้าง ในงานมีช่างภาพ มีช่างกล้องไม้ มีสวิตเชอร์ หรือเปล่า มีคนจัดไฟจากแสง คุณดูแลเสียง พวกนี้นะคะเราจะต้องหาก่อน นะคะ แล้วเราก็จะต้องหาคนที่มีทักษะความสามารถเกี่ยวกับการงานของเราชิ้นนั้น เช่นถ้าเราสมมติว่าเราไปหาทีมงานทีมหนึ่งแล้วเป็นไงคะเขาทำงานไม่เข้ากันเขาสื่อสารไม่เข้าใจเนี่ยมันทำให้งานเนี่ยมันดำเนินได้ช้า แล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ย มากมันก็จะทำให้งบประมาณเนี่ยมากตาม และที่สำคัญก็คือทีมงานก็จะรู้สึกหงุดหงิดงานมันไม่ได้ลื่นไหล เพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องให้ความสำคัญของการจัดหาทีมงานที่เขาสามารถทำงานแล้วส่งรับส่งสารกันได้อย่างลื่นไหลนะคะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดงบประมาณนะคะเป็นการปรับ ประมาณการวงเงินที่จะใช้นะคะ เราจะต้องทำการบริหารมันให้ราบรื่นนะคะ ซึ่งงบประมาณในการจัดทำในการผลิตเนี่ย มักจะแบ่งออกเป็น 2สส่วนค่ะ ส่วนแรกนะคะคือใบสรุปงบประมาณ ใบนี้จะเป็นใบที่สรุปค่าจ้างนะคะที่เราใช้ในหมวดที่สำคัญสำคัญนะคะ ได้แก่ค่าจ้างประเภทเหมาจ่าย เหมาจ่ายเนี่ยคือถ้าตามตำราเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า เรียกทีมงานข้างบนว่าเป็น above the line เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็นจำนวนที่ตายตัวนะคะ และอีกใบหนึ่งก็คือใบรายละเอียดงบประมาณ อันนี้แสดงให้เห็นดีเทลค่ะ มันมีมากกว่าหนึ่งใบก็ได้ เห็นรายละเอียดแจกแจงมาทำอย่างชัดเจนนะคะมันจะทำให้เราเห็นว่า เราเนี่ยได้คำนวณค่าใช้จ่ายแบบละเอียด ถูกต้องหมดแล้ว เพราะว่าถ้าคุณคำนวณในใบรายละเอียดงบประมาณเนี่ยไม่ไม่ละเอียดพอเนี่ยมันจะทำให้มันมีเกิดค่าใช้จ่ายที่คุณไม่คาดคิดมาอีกนะคะมันก็จะทำให้บัตเจตเนี่ยมันเกินนะคะซึ่งเป็นปัญหามากในหลายกองถ่ายนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาจัดตารางถ่ายทำตารางการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการบริหารในการจัดการ นะคะในการกองถ่ายหรือการผลิตเลย มันจะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมแล้วก็รายละเอียดของฉากได้อย่างรวดเร็วนะคะตารางสร้างงานเนี้ยหรือตารางการถ่ายทำเนี่ยมันจะรวมไปจนถึงคำนวณไปเขียนถึงวันเดินทางไปในแต่ละโลเคชันเลย เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากในการวางแผนนี้นะคะและที่สำคัญของการจัดตารางการถ่ายทำก็คือว่า ส่วนใหญ่จะเขียนติดต่อกันไปเลย ซึ่งในความเป็นจริงเป็นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ คือส่วนใหญ่ก็คือวันที่เดินทางเนี่ย วันนั้นจะเป็นวันที่ทีมงานเนี่ยเขาจะได้พักก่อนเพื่อมาดูโลเคชันมาเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะคะ พอช่วงถัดมาเป็นช่วงที่ใช้เงินมากที่สุด คือช่วงของการถ่ายทำ เพราะฉะนั้นวางแผนอย่างรอบคอบนะคะ คือการที่คุณถ่ายทำ แล้วถ่ายไม่ได้หรือถ่ายพลาดนะคะ มันจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกเยอะเมื่อคุณจะต้องใช้กองถ่ายนั้นซ้ำอีกวันหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าคุณบริหารตามตารางการถ่ายทำเนี่ยได้ดีนะคะสถานที่อุปกรณ์คนจะต้องเป็นไงคะ ใช้ให้สั้นที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาที่สุด นะคะ และช็อตไหนฉากไหนซีนไหนที่ต้องการใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่องทำทำควัน ฝนเทียมหรืออะไรก็ตามเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดี เพราะว่าทุกเครื่องมือที่กล่าวมาเนี่ยเมื่อมาแล้วนึดเสียเงินนะคะเสียงบประมาณ 1 คิวแน่นอนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีทีมงานอีกทีมหนึ่งนะคะคือเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ยทีมนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาแค่ออกแบบเฉยๆนะคะเขาต้องเอาบทเนี่ยมาอ่านก่อนวิเคราะห์เพื่อจะออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเริ่มต้นจากการ อ่า แล้ววิเคราะห์บทให้รู้แล้วเข้าใจเรื่องราวนะแล้วก็แยกรายละเอียดแต่ละตอนออกมาอย่างชัดเจน เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่แยกออกมาอย่างพินิษพิเคราะห์เลยนะคะแล้วจึงได้ข้อสรุปมาว่าเราจะออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั้นอย่างไรนะคะ เราสามารถสรุปกระบวนการเตรียมการก่อนการผลิตที่พูดมาทั้งหมดนะคะจะมีอยู่ 8 ขั้นตอนคือ อันแรกก็คือ การแยกบทเพื่อการถ่ายทำนะคะ อันที่ 2 ก็คือการหาสถานที่ถ่ายทำนะคะ ขั้นที่ 3 ก็จะเป็นการเตรียมฉาก ขั้นที่ 4 ก็จะเป็นการคัดเลือกนักแสดง ขั้นที่ 5 จัดหาทีมงาน 6 กำหนดงบประมาณ 7 การจัดตารางการถ่ายทำและ 8 เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายสำหรับงานโทรทัศน์งานนั้น ๆของเรา นะคะ อันนี้เป็นการสรุปกระบวนการเตรียมการก่อนการผลิต นะคะต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่การเขียนบทแล้วค่ะซึ่งจะปรากฏอยู่ในโมดูลที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเขียนบทยังไง เริ่มต้นจากอะไรนะคะ น่าสนุกค่ะจากที่เขียนไม่เป็นเขียนเป็นได้ง่ายๆ รอติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ